โอเคก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นสุขุคนเนาะค่ะเมื่อนี้ก็อยู่กับหนูนาในช่องรักปั่นสล็อตเนาะสำหรับเมื่อนี้เอามา100 บาทเท่านั้นค่ะเออสำหรับทุนร้อยบาทเดี๋ยวกะ ขอใส่สูตรเก้าก็แล้วกัน เนาะไปปรับไม้กันก่อนเนาะค่ะ เป็นพวกบาทเนาะแล้วกะเอ่อเทอร์โบออโต้สิบข้างค่ะ ตอนนี้เขาก็จะยังอยู่กับสูตรเอ่อเทอร์โบออโต้สิบข้างอยู่เนาะหนูนาคิดว่าสูตรนี้น่าจะเขาดีที่สุดในตอนนี้แล้ว เออ ก็นานี่กะเล่นสูตรพวกหาเปอร์เซ็นต์แล้วกับไม่ได้ใส่ออโต้เนาะมันว่าเขาอ่ะอ่าแถวหนึ่งมาค่ะ12 บาทเฮ้ยสามช่องมา จังไหนแจกันโอเคแจกันเขาโอเคมาแล้ว จังไหนอีก เออมงกุฎมาพอดี เฮ้ย โคตรเอาฟีสปินซีครั้งแล้วค่ะตอนนี้ ตอนนี้ยังอยู่ในอออโต้ยุนเลยเนาะก็ได้ฟีสปินมาละซีข้างค่ะ สวย โอ้โห เออสี่บาท จะให้หน่อยว่ะมือนี่อีกสองบาทค่ะจะให้หน่อยว่ะโอ้โหฟิลิปินไม่ค่อยเข่าเลย สามสิบสองบาทเนาะค่ะแล้วล้อมันเบิดออโต้ก่อนถ้าสมมติว่ามันฮอดร้อยหาสิบเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่โอ้โหจะได้ดาบขวาน หามันบอดกะต้องกดตอนเนาะค่ะ เออ มาซีช่อง โอเค ค่อยๆเล่นไป เออ แถวหนึ่งมา โอ้โห เขาย่างดีสองบาท เอ้ยซีช่องว่ะ แบบซีซีช่องค่ะ อีกซีบาทค่ะ โอ้โหร้ายดี ถือว่าร้ายดี แต่ปันมอม้าไห่ว่ะ อ่ะซีบาท อีกสองบาทค่ะ สำหรับเกมโลมาแล้วค่ะ เป็นเกมที่ต้องใจเย็นกับมัน แต่ว่าหลายเทียนี่หนูนะ แบบใจห่อเราแบบมันหลุดอะเพิ่นว่าอย่างรุดสูตรอะร่างเทียนก็แบบไปปรับใหม่ก่อนไปปรับอย่างก่อนสิเนาะกะบ่ค่อยเข่าปันไดเออกะกลับมาเล่นแบบตามสูตรดีกว่าเนาะค่อยๆเล่นไป ใจเย็นๆเออโอเคคอมโบซีไม่อีกแล้วสวยว่ะขออีกหาสิบาทเลยมขออีกแค่หาสิบาทพอเลยเดี๋ยวที่ปรับใหม่แล้วโอเคหกบาทค่ะ เอาหุ่นมาแบบซี่สี่บาท เออซีช่อง ยังไงยุคสิบสองเอาหุ่นมาค่ะ โลโอ้โหขาดโลช่องแรกบ่เข่าว่ะ สวยหาสิบสี่บาทขาดอีกยี่สิบบาทนะขาดอีกประมาณประมาณยี่สิบบาทอะกดต่อค่ะ เออ เฮ้ย แถวหนึ่งสวยไปค่ะ โล โอเค 32 บาทแล้วค่ะกับของเกาลอยยิบสี่บาท เดี๋ยวปรับไม่กันก่อนเนาะเป็นสิบห้าบาทเนาะสิบข้างค่ะ ดูนะ ปรับไม่ปุ๊บจะใส่ออโต้ในการเปิดทุกครั้งเนาะคะ่ะสำหรับสูตรเปิดหัวออโต้นี่ กะลองเอาไปปรับใส่กันได้เนาะ เออหลังๆมันอีนคนเหล่นโลมาเราแบบ เอามาอวดกันว่าได้หลายซันสิเอ่อหากมีสูตรฟันสิงโตแนะนำหนูนาเขามาได้เลย ที่จริงกับมีคนแนะนำเขามาหลายแล้วล่ะ แต่ว่าฟันสิงโตมันบอกเขาเด้อเพียเนี่ย เออมาแบบซี่ร้อยหาสิบบาทสองช่องรอบแบบคุกกี้ เฮ้ย มาอีกสิบบาทเฮียโคตร เอาโคตรเอาบิ๊กลิ้นเขาค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหฉันได้ออกจากออโต้เลยเนี่ย มาโลเขาดาบควานตกลงมาได้อีกค่ะดาบควานตกลงมาสิบบาท โอ้โห ขาดล็อกขาดล็อกที่สาม ขาดล็อกที่สามมาหาบาทค่ะเออซีช่อง โอเคอังุ่นมา ขอแจกัน โอ้โห แจกันวาวาล็อกแรก แจกันวาวาล็อกแรกครั้งสุดท้ายโอ้โหวามากดต่อค่ะสิบบาท แจกันค่ะร้ายบ่ดีว่ะ หลายบ่ได้ เออ โอเค อ่ะมาโลเฮาเดี๋ยวไว้เนาะค่ะ ไว้สองช่อง โอ้โลบมา โลบมาล็อกสามเลย อ่าสามสิบบาท โอเคเดี๋ยวหนูนะก็ขอบอกเวลาเรียนแน่เนาะค่ะ ตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงเนาะเออสิบเอ็ดโมงร้องไปเรียนได้ อ่ะอาวุ่น สวยสิบบาทไว้เข่าน้ำค่ะคอมโบสามแล้ว โอ้โหขาดล็อกสามอยู่แล้วมันเป็นอย่างกับล็อกสามวะสิบบาทอังุนเต็มแถว เออเก้าสิบมาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้วตัวเสียดาย แจกกันล็อกล็อกแรกว่ะเลี้ยงกันยางงาม ไปปรับเป็น 30 บาทเนาะค่ะออโต้สิบข้าง เออ ไปเลยโอ้โหโบนัสพัดสิงโตเขา เอ่อหนูนะบ้านได้จำมาไหมสูตรที่ทั้งบ้านให้มาเดี๋ยวขอกดเองก่อนเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้เอาเป็นมื้อหลังก็แล้วกันกลางค่ะ เออโอ้โหโดดโดดว่ะโอ้โหโลหนูนะท่านได้ไปไปจำสูตรของทั้งบ้านมาเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปรอบหนาก็แล้วกันโอ้โหโดดกลางค่ะ เออดับ โอเค มาฟันถึกบิ๊กวินแตกบิ๊กวินแตกค่ะ300 บาทค่ะ โอเคบอตีคืนไปค่ะต่อไปกลาง เออ โอเค มาฟันถึกฟันถึกอีกแล้วบิ๊กวินเข่าอีกแล้วค่ะ 300 บาท ชี้ โคตรเอาโคตรเอา โอ้โห ตีคืนเนี่ย หลังๆมันมีเวลาเขาฟันถึกมันสีตีคืนโอเค เซ็งว่ะเจ0ร้อยแปดสิบบาท เออ แต่ว่ายังเหลือออโต้อยู่เนาะ11โมงเดี๋ยวจำไว้ก่อน 11โมงนี่ฟันติงโตเขาจะต้องไปหากระดาษมาจดไว้ เออ โคตรอิดมาจดไว้ พวกเวลาพวกอย่างสิ ล้างเทียจดใส่แบบกระดาษไว้สิเราหยุมกระดาษทิ้งไว้โอ้โห โคตรเกลือ สภาพ โอเค อีกสองข้างค่ะ โหบ่เขาอ่ะ เดี๋ยวขอปรับ ไม่เป็น 60ื่อนโอเค สิบครั้ง คือเก้าค่ะ11โมงร้องไปเลนเบิ้ง สิงโตกำลังเขา่าเออ โอ้โห แบบซี่หาร้อยซี่สิบาทเชียโคตรเอา เฮ้ย มาว่ะ เฮ้ย เมื่อกี้ได้สิงโตซี่ช่องละกะอืม โล่อีกแถวหนึ่งได้ยู ได้ยูนะบอนาเกียดนะ โอเคร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทเนาะค่ะอีกยี่สิบร้อยหกสิบค่ะ ค่อยๆเก็บไป ค่อยๆเก็บไป ตอนไหนที่หอดพระหนาวะเออร้อยสี่สิบมา เดี๋ยวรู้นะก็ขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะกับช่องรักปันสล็อต แล้วก็สล็อตเซนพร้อม หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะโอ้โหีีร่ย่สิบบาทมา ได้ปั๊บไม่แล้ว เฮ้ย อีกแถวนึง คอมโบสามโอเค คอมโบซี่เขาเฮ้ย คอมโบซี่เขาโอเคบิ๊กวินแตกเลือกับฟิลิปปินส์ซี่ข้างหกร้อยหกสิบบาทหกร้อยหกสิบบาทค่ะไป ขอแถวนึงขอแถวนึงโอ้โห บ่เฮาอ่ะขอเท่านึงพูดซีช่องมาเหี่ยงวะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทโอเคมาอีกร้อยนึง ถือว่าไม่ค่อยใจเป็นไนเนาะได้มาแปดร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะโอเคออกไม่ก่อนร้อยห้าสิบโอเค ออโต้สิบข้างแล้วค่ะคือเก่า แล้วก็ผู้ใดท่านได้เข้ากลุ่มเทเลแกมเอออันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยคือกลุ่มเทเลแกมเนาะค่ะกดเข้ากลุ่มเทเลแกมมาได้เลยเขามีกิจกรรมไฮเลนมีเครดิตแจกฟรีไฮเลนเนาะค่ะก็เข้ามาร่วมสนุกกันปักมุดลิงไว้ให้แล้วใต้คลิปเนาะเข้ามาได้เลยมีเทคนิคนี้อย่างกะเอามาแนะนำกันได้เลยเนาะค่ะเออกะมีมูว่ามูอย่างกันละในกลุ่มหลายเนาะค่ะผู้ใดที่อยากสอบถามเทคนิค ว่าหรือยังใงให้ได้ถอนนี่คนในกลุ่มนี่ถอนซุ้มมือเนาะค่ะมือนึงนี่หลายรอบร้องไปสอบถามกันเมืองโอ้โหหกร้อยหาสิบบาทเฮ้ยมาว่ะจังไรอีกโอ้โหพวกเขาบวกมาเจ็ดร้อยหาสิบบาท อีกสองเทียออโต้เหลือสองเทียเหลือเหลือเหลือเหลือเลยโอเคเออหาสิบบาท หสองวันสี่กดต่อค่ะบอยอม โอ้โห มาลอยหนึ่งโอเคโลมา เฮ้ย สวยงามเก้าร้อยบาทเฮ้ย แจกกันเต็มแถวเลยเมื่อกี้ มาอีกลอยหนึ่งเฮ้ย ดาบขวาน เฮ้ย อีกหาร้อยจังไหน บิ๊กวินแตก บิ๊กวินมาแล้วค่ะบิ๊กวินบิ๊กวินเขาอีกแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท ฟิสปินหาคังค่ะ โอเค เออ โลมา แจกันค่ะ สวย โลเขาอีก เออ มาอีก ทหาร ไดยุ สวยงามอีก 300 เฮ้ยอังุนมา ดาบขวาน โอเค ดาบขวานเขา โอ้โหแปดร้อยโคตรเอา มา มาอีก โล โอ้โหอังุนได้ โลตก โลตก โอ้โหบ้าเชี่ยเหี้ยวะ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ เฮ้ยโคตรเอาไม้อีกค่ะซิปโลมา โอ้โหาสุดท้ายเบิร์ดแล้ว อ่ะโอเคหนูนะได้มะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหโคตรเอาเวลานี่สิบเอ็ดโมงร้องไปเล่นได้เลยหนูนะกะขอพอซัมนี่ก็แล้วกันเนาะเอามาร้อยบาทได้มาหาพันเจ็ดร้อยห